มเข้ามาจิ้มหลังเรา แล้วก็จะเจ็บหรือเอาความร้อนมาใส่ตัวเรา เราก็จะร้อนหรือเอาความเย็นมาใส่ตัวเราก็จะเย็นคำว่าเย็นร้อนหรือเจ็บนั่นคือความรู้สึก ความรู้สึกที่ว่านี้ก่อให้เกิดความคิดเช่น อะไรกันวะท่านเพื่อนฝูงกันเนาะเอ้ยฉันนั่งอยู่ดีเธออะไรมาใส่ฉันอย่างเงี้ย นั่นแหละคือเป็นความนึกคิด ไปแล้วที่เปล่งมาเป็นวาจาเห็นไหมครับ ความรู้สึกมันไปหาความนึกคิด ความนึกคิดที่ว่าเนี้ยพอเวลาเปล่งเป็นวาจากับเพื่อนฝูงแล้ว มันก็ย้อนมาความรู้สึกต่อ ความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิด ความนึกคิด ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นวงกลมได้ไหมความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิด ความนึกคิดก่อให้เกิดความรู้สึก คิดจนสุดความคิด ก็จะไม่มีความรู้สึกในภาษาลุง คิดยังไงก็หมดความคิด ลุงก็ยอมตรงนั้นครับลุงไม่เปลี่ยนภาษาแน่นอนนะครับ ท่านก็หาทางเอาเองก็แล้วกัน